ำหรับประโยค先生您来自哪里แปลว่าคุณผู้ชายคุณมาจากไหนคะ คำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชายในการสนทนาภาษาไทยอาจจะใช้เป็นคำว่าคุณคะคำว่า你แปลว่าคุณคำว่า来แปลว่ามาคำว่า自แปลว่าจากคำว่า哪里แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค 我来自法国我是法国人แปลว่าฉันมาจากประเทศฝรั่งเศสฉันเป็นคนฝรั่งเศสคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า来自แปลว่ามาจากคำว่า法国แปลว่าประเทศฝรั่งเศสคำว่า是แปลว่าเป็นหรือคือ คำว่า法国人 แปลว่าคนฝรั่งเศสหรือชาวฝรั่งเศสคำว่า人ปกติจะแปลว่าคน